Música ี่น้องเกษตรกรครับ การเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ เนื่องจากได้มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและสายพันธุ์ให้สามารถเลี้ยงได้ ทั้งในพื้นที่น้ำเค็มและน้ำจืด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม และวันนี้เรามีตัวอย่างของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เรื่องเงินทุน และรูปแบบการเพาะเลี้ยงในเชิงธุรกิจสำหรับเกษตรกรที่สนใจมาฝากครับ มาเลี้ยงกุ้งขาวแบบคนจนกันเถอะครับ จากวิกฤตการณ์ของการเลี้ยงกุ้งที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค EMS ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาชีพการเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ รวมทั้งวสินฟาร์มก็ประสบปัญหาเช่นกัน คุณวสินจึงได้เริ่มศึกษาดูงานฟาร์มต่าง ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ แล้วนำความรู้ต่างๆที่ได้รับ มาบูรณาการกับประสบการณ์ที่ผ่านมา จนสามารถคิดค้นระบบการเลี้ยงกุ้งที่เหมาะสมกับฟาร์มของตนเอง คือ การเลี้ยงกุ้งแบบสร้างสมดุลธรรมชาติ หรือสูตรคนจนเอสงสัยจริงๆเหลอครับว่าการเลี้ยงกุ้งขาวแบบคนจนมันเป็นยังไง คุณวศินครับ ช่วยขยายความให้พวกเราฟังกันหน่อยครับ ได้เลยครับ เลี้ยงกุ้งมาตั้งแต่ปี 2532 ก็มา ณ วันนี้ก็ เเกือบ 30 ปีแล้วนะครับ ก็เป็นประสบการณ์ที่ยาวนาน เลี้ยงได้ดีบ้างเลี้ยงได้ประสบปัญหาบ้าง มามาหลายยุคหลายสมัยว่าไว้นั้นแหละตั้งแต่เลี้ยงครั้งแรกก็ประสบผลสำเร็จดี เลี้ยงง่ายเมื่อก่อนเลี้ยงเริ่มเริ่มเลี้ยงจากบ่อเดียวมาก่อน จากบ่อเดียวก็ประสบผลสำเร็จดีมากก็ขยายจากบ่อเดียวก็ขยายเป็น2บ่อสองบ่อได้ผลดีก็ ขยายเป็น 4 บ่อ จาก 4 บ่อก็เป็น 16 บ่อเลยทวีคูณเลย จาก 16 บ่อก็เป็น 32 บ่อเลยจนถึง 50 กว่าบ่อตอนนั้น ยกหนึ่งที่ที่ก็คิดเอาไว้แล้วว่าวันหนึ่งมันต้องมาถึง ก็คือเห็นเห็นตัวอย่างของสามสมุทรที่เขาล่มล่มสลายมา เราก็คาดว่าวันหนึ่ง จะมาที่ปัตตานีเหมือนกัน เรียกว่าล่มสลายกุลาดำสมัยนั้น เป็นโรคตัวแดงดวงขาวเข้ามาโจมตีก็นากุ้งก็ซบเซากันไประยะหนึ่ง จาก 50 ความก็ความไหนขาดทุนก็ปิดความความไหนปิดความก็ปิดความหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไปก็ทยอยทยอยเหลือประมาณสองความสามความ ธรรมชาติบำบัด น้ำให้ไม่ทัน พอธรรมชาติบำบัด น้ำให้ไม่ทัน ใช้สารเคมีที่ที่ใช้ในการประกอบเลี้ยงกุ้ง แต่งกุ้งให้สวยอะไรนี่แหละ แล้วก็ประกอบกับอาหารกุ้งใช้เยอะ พอใช้เยอะเนี่ยก็เวลาจับกุ้งก็ถ่ายของเสียลงลงในในแหล่งน้ำมากขึ้นน้ำน้ำเสียก่อนเป็นพื้นฐาน พื้นฐานที่สองก็คือ พอน้ำเสียแล้วก็เชื้อโรคก็เข้ามา โรค โรคที่สำคัญที่สุดตอนนั้นก็คือโรคตัวแดงดวงขาว แต่พอกุ้งอ่อนแอเขาเโรคโรคก็จะระบาดรุนแรงขึ้นโจมตีมากขึ้น หยุดความไปยอมยอมยอมที่จะสู้ไม่ได้ ยกตัวอย่างของผมเองหยุดไป 70%หยุดไป 80แล้วเีย่ว่า แต่ว่าฟาร์มยังอยู่อีก 30 แต่เลิกไป 70 แต่ว่าในในเหลือ 30นี่เลี้ยงแค่ 10% 20%แค่นั้นเองทยอยเลี้ยงทีละบ่อทีละบ่อ เพราะว่าไม่ไม่ให้ขาดทุนไปเยอะรักษาเอาไว้ได้ หลังจากนั้นธรรมชาติก็บำบัดน้ำตัวเองให้ให้น้ำสะอาดขึ้นมาน้ำธรรมชาติดีขึ้น ประกอบกับช่วงนั้นกุ้งขาวเวนามายนี่เข้ามานะเข้ามา แล้วก็เลี้ยงกันได้มากขึ้น ก็ก็แรกๆกก็เลี้ยงเลี้ยง 10 ไร่ 20 ไร่ก่อนนะแล้วก็พอได้ผลก็ขยาย ก็โอ้มันเลี้ยงง่ายมาก เมื่อก่อนกุ้งขาวแวนาไม้นี่เลี้ยงมากเลี้ยงง่ายมาก ให้อาหารให้สูบน้ำถ่ายน้ำก็ได้ผลดีมาก ประมาณปีไอ้สี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์อะไรช่วงนั้นก็บุมสุดหห้้าสองาสามที่ที่เราสามารถปิดห้าแสนตันเพราะธรรมชาติก็เริ่มเริ่มเสื่อมโทรมลงไปนะเพราะว่า เหมือนเราผลิตได้เยอะๆ ก็ต้องใช้สารเคมีเยอะ ต้องใช้อาหารกุ้งเยอะ ก็ถ่ายของเสียลงแม่น้ำเยอะ ในปี56ก็เต็มที่เลย ตายกันตายกันตายกันทุกคนเลยเรียกว่าตายกันเกือบทุกคน เกือบเกือบเจอกันเกือบทุกคนนะ เจอเจอโรคระบาดอีเมด ตายพร้อมกันหมดทั้งหมอเลย แล้วลงไปสิบห้า่อ ตายพร้อมกันทั้งสิบห้า่อเลยมันมันเหลือเชื่อตอนนั้นนั้นคิดว่าเออมันเป็นได้แบบนี้ เชียวหรือ ไปดูงาน ก็ไปก็ยังมีนะครับยังมียังมีเกษตรกรที่ที่ ไม่เจออีเม็ดเขาเลี้ยงได้จับยังจับได้ปกติ เหมือนเดิมหมอละสิบตันขึ้นสิบตันขึ้น ไปดูที่ชุมพร สุราษฎร์เขาก็ยังมีเลี้ยงได้เป็นเป็นบางความ ผมก็ไปรวบรวมสูตรสูตรสูตรสูตรของแต่ละคนทั้งทั้งทั้งฟังบรรยายจากอาจารย์ทั้งอะไรก็จับประเด็นว่าอีเมสเป็นเชื้อวิบิโอวิบิโอน้ำเค็ม พอมันเจอน้ำจืดศูนย์นี่อยู่ขังไว้วันสองวันมันก็จะตาย ตอนนั้นก็ เอาวิธีง่าย ๆ ก็คือสูบบ่อตากให้แห้ง ตอนนั้น รอน้ำฝนลงมาอย่างเดียว แล้วก็ขังน้ำฝนลลงไป แล้วก็ปล่อยปลาลงไปนะปล่อยปลาลงไป ให้มันไปบำบัดธรรมชาติให้มันสะอาด ให้เป็นปลาพี่เลี้ยงอะไรแบบนี้ก็พอพอทดลองดูแบบนั้น เอ๊ะ มันได้ผล ถ้าผมพบสูตร ผมจะไปบอกชาวบ้าน บอกเพื่อนๆ บอกชาวบ้าน บอกให้ให้ทั่วเลย ตั้งใจไว้แบบนั้น ความตั้งใจดีตรงนี้มันเป็น เป็นเป็นพลัง เป็นอนิสงส์เป็นพลังที่ว่าอยากจะช่วยคนอื่น ก็ปัจจัยสำคัญอันแรกเลยก็คือต้องเตรียมบ่อให้ให้ให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ว่า ที่ที่ต้องลงลงเครื่องตีน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จุลินทรีย์ที่ลง จุดใดจุดหนึ่ง แต่ถ้าเครื่องดินน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันก็จะไปทุกซอกทุกมุมเหมือนกัน แล้วสารตกค้างเวลาครบอายุของของของจุลินทรีย์ลงไป เพื่อบำบัดสารตกค้างอะไรต่างๆ เคมีที่คอรีนหรือคอปเปอร์ที่ลงไปเนี่ยจะไม่หลงเหลือเลย เพราะว่าเครื่องตีน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะกวาดขึ้น ที่จะทำให้รบกวนลูกกุ้งตายนี่ไม่มี ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญ ข้อที่2นะครับ ข้อที่ 2 ก็คือ ก่อนที่จะลงกุ้งนั่นต้องเตรียมคุณภาพดินให้ดีก่อน ก็คือโดยการลงปูนมานนะครับลงปูนมานไป ลงปูนมานไปไปไปก่อนก่อนก่อนที่จะเข้าน้ำปูนมานมันจะคู่กับจุลินทรีย์ปมหนึ่งที่เราลงไปปมหนึ่งนี่จะไปช่วยดึงดึงปูนมานให้มาเป็นแร่ธาตุที่กุ้งพร้อมใช้ ตอนลงกุ้งไปแล้วนะครับ อย่าเพิ่งให้อาหารเม็ดโดยตรง เพราะมีความเชื่อสู่คนจนนี่มีความเชื่อว่าอาหารของทุกบริษัท มีส่วนผสมของกากถั่วเหลือง ต้องเอาอาหารนั่นมาคลุกกับน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักปลาหมัก น้ำหมักสับปะรด จะช่วยช่วยรักษาลำไส้กุ้ง แล้วก็ช่วยป้องกันอเมดได้ด้วย วิธีที่จะให้กุ้งกิน ตลอดก็คือต้องเอาน้ำปลาหมักหอมๆมาคลุกให้มันกินด้วย ทีนี้พอได้ได้ทั้งสองอย่างนี้มันก็ทำให้กุ้งแข็งแรง กุ้งเข้ายอเยอะ ๆ นี่ก็จะปล่อยปลาปลาลงไปในบ่อด้วย เรียกว่าปลาพี่เลี้ยงปลาปลาในบ่อช่วยกินขี้กุ้งปลาช่วยทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ช่วยกินขี้กุ้งอีกทีหนึ่งถ้าวันไหนเด็กให้หาเหลือปลาก็จะช่วยกินด้วย กุ้งของสูตรคนจนนี่จะมีการเตรียมเเติมน้ำนะ กุ้งกินอาหารเยอะต้องเติมน้ำให้มันเยอะ น้ำนี่จะผ่านการกรองใยฟูเป็นน้ำสะอาด เติมไปตลอดการเลี้ยง ยิ่งกินอาหารมาก ยิ่งต้องเติมน้ำมากขึ้น หลังจากเติมน้ำลงไป เราก็ใช้ระบบถ่ายเเท่ากับน้ำที่เติม สมมุติว่าเติมเข้าไป 5 เซนวันนี้ก็ถ่ายออก 5 เซนน้ำก็จะเท่าเดิม แล้วการเลี้ยงกุ้งขาวแบบคนจน มันจะส่งผลดีต่อเรายังไงครับ จะบอกว่าเลี้ยงกุ้งขาวดีกว่ากุ้งเงินยังไม่ได้นะยังสรุปไม่ได้ ต้องดูสภาพของพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ ต้องดูสภาพบ่อของแต่ละบ่อนะถ้าน้ำเค็มจัดนี่เลี้ยงกุ้งขาว สูตรคนจนนี่ เลี้ยงยากหน่อย ถ้าน้ำความเค็มเกิน 15นี่จุลินทรีย์จะทำงานไม่เวิร์ก แต่ถ้าน้ำจืด แนะนำให้ใช้สูตรคนจนได้ส่งผลดีประเด็นที่หนึ่งประหยัดนะประหยัดประหยัด ประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดค่าใช้จ่าย เราช่วยรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ จะเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยมากนะเกษตรกรรายย่อยมาก พอพอประสบผลสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้ว ก็อยากจะขยายผลตรงนี้ให้ให้ไปไปไปมากขึ้น ตั้งแต่ผมปรารณาตัวที่ผมเล่าครั้งแรก พอได้ปั๊บผมเขียนชิดแล้วก็ไปให้กับให้กับเกษตรกรในปัตตานีก่อน พัทลุงก็ไปให้แล้วนะ สงขลาก็ไปแล้ว สุราษฎร์ก็ไปแล้ว ชุมพรก็ไปแล้วกระบี่ก็ไปแล้ว ตรังก็ไปแล้ว จันทบุรีก็ไปแล้ว ระยองก็ไปแล้ว สุพรรณก็ไปแล้วไปไปทั่วเลย ยินดีที่จะไปให้ให้ความรู้ ณวันนี้ยังมีเกษตรกรที่ไม่รู้จัก มากทีเดียวที่โทรศัพท์มาปรึกษานะเป็นความตั้งใจ ผมตั้งคติของตัวเองว่า ยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งให้ยิ่งได้ ผมนี่เต็มใจ ที่จะให้กับเกษตรกรทุกคน ปัจจุบันคุณวศินก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งในระดับประเทศทำให้มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานที่ฟาร์มอย่างต่อเนื่อง และยังให้คำปรึกษาแก่ผู้เลี้ยงกุ้งที่สนใจ โดยไม่ห่วงวิชาอีกด้วยนะครับ ซึ่งสูตรการเลี้ยงกุ้งแบบคนจนนี้ ก็สามารถควบคุมเชื้อ EMS ได้ โดยดูผลจากห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ EMS และจากการที่สามารถเลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตตามเป้าหมาย ติดต่อกัน 6 รุ่น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 ทำให้คุณวศินธนพิรม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2561อีกด้วยครับ เยี่ยม กุ้งขาวเลี้ยงง่าย โตเร็ว ต้นทุนต่ำแต่กุ้งขาวจะเป็นทางเลือกใหม่ หรือความเสี่ยงใหม่ของเกษตรกรนั้น พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จำเป็นจะต้องเลือกวิธีการบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งการเลี้ยงกุ้งขาวแบบคนจน เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ